สวัสดีครับ เราอยู่ในหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 แล้วนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆนะครับ ซึ่งอาจารย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างฟอร์มพื้นฐานนะครับ กับส่วนที่ 2 เป็นการสร้างฟอร์มที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นใหม่ของ HTML5 กัน ซึ่งในการสร้างฟอร์มนะครับเป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มในการสมัครสมาชิก ฟอร์มในการสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มในการจองโรงแรมที่พัก หรืออื่นๆมากมายนะครับดังนั้นนักศึกษาควรจะรู้จัก และเข้าใจการสร้างฟอร์ม ว่ารูปแบบของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมา มีลักษณะยังไงบ้าง เราสามารถสร้างได้ด้วยคำสั่งไหน นะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ ในการสร้างฟอร์มนะครับสำหรับการรับหรือการส่งข้อมูล เราจะใช้แท็กฟอร์มเป็นตัวระบุจุดเริ่มต้นของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับ ดังนั้นเราก็พิมพ์แท็กฟอร์มลงไปเลยแท็กฟอร์มเป็นแท็กคู่นะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของคำสั่งนะครับ ดังนั้นสิ่งที่อยู่ภายใต้แท็กฟอร์มจะถือว่าเป็นรูปแบบที่อยู่ในฟอร์มเดียวกันนะครับ ดังนั้นเรากำหนด ID ให้กับตัวฟอร์มก่อนนะครับ อาจารย์กำหนดเป็นฟอร์มหนึ่งอันนี้คือชื่อฟอร์มของเรานะครับ ใช้ ID ในการอ้างอิงนะครับ จากนั้นมาดูกันว่าในการสร้างแบบฟอร์มมีอะไรบ้างนะครับ ในรูปแบบที่เราสามารถรับข้อมูลเข้าไปได้ อันที่1นนะครับ ถ้าต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้าไปเอง เราก็จะมีลักษณะในการสร้างแบบฟอร์มรูปแบบหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการให้ป้อนชื่อเข้าไปเองนะครับ ในการสร้างแบบฟอร์มนะครับ เราก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า input นะครับเป็นแท็กในการสร้างฟอร์มนะครับ จากนั้นนะครับระบุ IE ในการอ้างอิงก่อน สมมติอาจารย์เป็น full name นะครับจากนั้นระบุรูปแบบของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมาโดยใช้ attribute type ในที่นี้เราต้องการให้ป้อนข้อมูลเข้าไปเองนะครับ เราจะใช้ type เป็น text นะครับในการทำงาน จากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่า ตัว Input ที่มี Type เป็น Text ก็จะเป็นช่องสำหรับรับ หรือกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้คือฟอร์มตัวอย่างที่1นนะครับสำหรับป้อนข้อมูลเข้าไปเอง จากนั้นนะครับ ถ้านักศึกษาไม่ได้ต้องการให้เขาป้อนข้อมูลเข้าไปเอง แต่จะมีตัวเลือกแบบรายการเดียวให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลได้นะครับ เราก็สามารถสร้างได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการให้เขาเลือกเพศนะครับ เราก็ใส่ input เหมือนเดิม กำหนด ID ก่อนนะครับ สมมติเป็น อันนี้เพศชายนะครับ จากนั้นระบุท้าย ต้องการสร้างตัวเลือกแบบรายการเดียวนะครับ เราจะใช้ไทป์ชนิดที่เป็นเรดิโอนะครับในการทำงาน จากนั้นระบุ value สำหรับช่องเรดิโอตัวนี้นะครับ mail ซึ่งในการใช้งาน Input ไทยที่เป็นเรดิโอนะครับ นักศึกษาจะต้องมีการระบุกลุ่มของเรดิโอที่จะใช้งานก่อน นะครับ ถ้าเป็นชื่อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะสามารถเลือกข้อมูลได้แค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งในการกำหนดกลุ่มนะครับ เราจะใช้ attribute ที่ชื่อว่า name ในการกำหนดกลุ่มขึ้นมานะครับ gender อย่างนั้นก็ใส่ข้อความข้างหลังตัว radio นะครับเป็นชาย จากนั้นนักศึกษาก็สร้างอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นเพศหญิง นะครับ แก้ชื่อ ID เป็นเพศหญิงนะครับ female ท้ายเป็น radio เหมือนเดิมนะครับ value ก็เปลี่ยนเป็น female name เนื่องจากว่าเพศจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ ดังนั้นเราก็จะใช้กลุ่มเนมที่ชื่อว่า gender เหมือนกันนะครับ เมื่อนักศึกษาพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ ลองรันโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ฟอร์มในการรับข้อมูลที่เป็นแบบรายการเดียวขึ้นมานะครับ ก็คือเขาสามารถเลือกเพศชาย หรือเพศหญิงได้แค่ค่าเดียวเท่านั้น อันนี้คือแบบฟอร์มที่เป็นรายการเดียวหรือเรดิโอนะครับ ตัวต่อไปนะครับ เนื่องจากว่าเราสามารถเลือกรายการเดียวได้ เราก็ต้องมีฟอร์มที่ใช้ในการเลือกข้อมูลได้หลาย ๆ ตัวเช่นกันนะครับ ซึ่งเราก็จะใช้รูปแบบ Input ที่เป็น Type อีกลักษณะหนึ่งนะครับ อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกำหนด ID เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นระบุท้าย ต้องการสร้างตัวเลือกแบบหลายตัวนะครับเราจะใช้ไทป์ชื่อเป็นเช็คบ็อกซ์ในการทำงานนะครับกำหนด value จากนั้นใส่ข้อความนะครับ เมื่อนักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนะครับลองรันโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะได้รูปแบบฟอร์มที่เป็นหลายตัวเลือกนะครับ สามารถเลือกข้อมูลได้หลายค่านะครับขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะติ๊กเลือกหรือไม่ติ๊กเลือก อันนี้คือรูปแบบฟอร์มที่เป็นการรับค่าแบบหลายตัวเลือกนะครับ ตัวสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับ ก็เป็นการสร้างรายการข้อมูลให้เลือกเหมือนกัน แต่จะเป็นรายการข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นลิสต์ของรายการข้อมูลนะครับ ซึ่งในการสร้างอาจารย์ยกตัวอย่างเป็น เราจะใช้แท็ก select นะครับในการสร้างรายการที่เป็นแบบลิสต์ขึ้นมานะครับ ระบุ ID จากนั้นรายการที่เป็นแบบลิสต์นะครับ เราจะต้องมีตัวรายการข้อมูลขึ้นมาก่อนว่าเราจะมีลิสต์ข้อมูลกี่ตัวนะครับเราจะใส่ลิสต์ข้อมูลในแท็ก option ระบุ ID เหมือนเดิมนะครับ างนั้นกำหนดค่า value นะครับแล้วก็กำหนดข้อความลงไป เมื่อนักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนะครับ ลองไลนโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีลิสต์รายการข้อมูลขึ้นมานะครับ ถ้าเราต้องการเลือกข้อมูลตัวไหนเราก็แค่กดที่ตัวลูกศรในตัวลิสต์รายการข้อมูลนะครับ ก็จะมีรายการข้อมูลขึ้นมาให้เลือก ว่านักศึกษาต้องการที่จะเลือกข้อมูลตัวไหนนะครับ อันนี้คือแบบฟอร์มพื้นฐานนะครับที่นักศึกษาควรจะเข้าใจและใช้งานเป็นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับ รู้จักกับแบบฟอร์มพื้นฐานกันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นแบบฟอร์มใหม่ที่อยู่ในเวอร์ชัน HTML5 กันนะครับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และได้ลองฝึกเป็นบัตรเพิ่มเติมดู ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ